ครับเพราะว่าต้องคอนเซนเทรตมา พวกเขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวฮะมีอะไรจะบอกเนี่ยจะบอกมันลงเมื่อกี้เจ็บมากเลยอ่ะอ่ะช่วยกันโอบน้องหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เมื่อกี้เห็นตูดจำเบ้าเลยให้พี่มาไปเช็คตูดให้ว่าเออเป็นไงเป็นไงวะโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวชอริงเดี๋ยวชอริงขอโทษจริงๆขอโทษจริง เมื่อกี้ก็ฟินกันไปละเล่จะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับ